Google Drive Google Drive เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของ Google ค่ะ เป็นออนไลน์เซอร์วิสประเภท Cloud Technology ให้บริการพื้นที่ฟรี แต่ต้องมี Gmail Account ก่อนนะคะ สามารถสร้างจัดการเอกสารและสามารถเก็บไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ การออกแบบ ภาพวาด การบันทึกเสียง วิดีโอ ทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่จำกัดนามสกุลเลยค่ะ สามารถใช้ไฟล์แบ่งปันไฟล์และแก้ไขไฟล์ร่วมกันกับคนอื่นได้แบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ทุกเวลา เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่า ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พังก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลหายค่ะ เพราะเราได้สำรองข้อมูลเอาไว้บน Google Drive แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถใส่ข้อความแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ลงในไฟล์เอกสาร รูปภาพวิดีโอได้ด้วยค่ะ และจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงผู้ใช้งาน เมื่อมีข้อความแสดงความคิดเห็นเข้ามา และสามารถเปิดไฟล์ได้หลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นกับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของครู เช่น การจัดทำ e-portfolio ของนักเรียน การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลผลการเรียน การแบ่งปันไฟล์ และเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน หรือแผนการสอนค่ะ การติดตั้ง Google Drive ขั้นแรกนะคะท่านต้องมี Gmail Account ก่อนค่ะ สามารถสมัครเป็นสมาชิก Gmail ได้ แล้วเข้าเว็บไซต์ของ Google Drive หรือคลิกที่ไอคอน Apps ของ Google Drive เลือก Drive จากนั้นล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้กับ Gmail ค่ะ จากนั้นคลิกเลือก Setting คลิกดาวน์โหลด Drive และเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้งค่ะ ถ้าต้องการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ก็เลือก PC หรือว่า Android device iPhone และ iPad ก็ได้นะคะ คลิกเลือก Accept and Install เลือกที่จัดเก็บแล้วเซฟดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งค่ะ เริ่มใช้งาน Google Drive โดยการลงชื่อเข้าใช้งาน กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่สมัครไว้กับทาง Gmail สามารถตั้งค่าการใช้งานด้วยการเข้าสู่หน้าจอ My Drive เพื่อตั้งค่าในการตั้งค่าข้อมูลทั่วไป และการจัดการกับแอปต่างๆ ค่ะ โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือกไปที่ Settings เลือก Convert Uploads เพื่อให้ Drive แปลงไฟล์เอกสารที่อัปโหลดเป็นเอกสารรูปแบบของ Google ค่ะ เลือก Language ตั้งค่าภาษา เลือกออฟไลน์เพื่อให้สามารถแก้ไขเอกสารแบบออฟไลน์ได้ค่ะ การจัดการไฟล์ใน Google Drive การเพิ่มไฟล์เข้า Google Drive มี 2 วิธีด้วยกันค่ะ แบบแรกเป็นการเพิ่มไฟล์เข้า Google Drive ด้วยการ Copy ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ของ Google Drive ไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดก็จะถูกซิงเข้ากับ Google Drive เองโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นเราเลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปนะคะ แล้วก็คลิก Copy เปิดโฟลเดอร์ของ Google Drive จะเลือกจากที่ Favorite หรือว่าช h o r t c u t ที่หน้า Desktop ก็ได้ค่ะ จากนั้นให้เลือกเพจเพื่อวางไฟล์ไว้ใน Google Drive ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Google Drive จะถูกอัปโหลดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google Drive เอง โดยอัตโนมัติค่ะ แบบที่ 2 จะเป็นการซิงค์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้ง Google Drive ไว้แล้วนะคะ การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ทำการติดตั้ง Google Drive ไว้แล้ว มีวิธีการก็คือ ลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้ไปอยู่เหนือ My Drive ให้เกิดแถบสีน้ำเงินขึ้นค่ะ แล้วปล่อยมือ จะเป็นการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกแบ่งปันให้ทำงานร่วมกันกับ Google Drive และซิงค์ข้อมูลกับเครื่องที่ติดตั้ง Google Drive ไว้ในเครื่องแล้วทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกอัปเดตจากเจ้าของตลอด หากมีการอัปเดตไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น ก็จะถูกอัปเดตให้โดยอัตโนมัติค่ะ การอัปโหลดไฟล์เข้า Google Drive สามารถอัปโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์เข้าเซิร์ฟเวอร์ของ Google Drive โดยไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อัปโหลดขึ้นไป จะไปซิงก์กับเครื่องที่ติดตั้ง Google Drive ให้เองโดยอัตโนมัติค่ะ ให้เราคลิกที่ New นะคะ เลือกการอัปโหลดเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกได้ครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ ด้วยการกด Ctrl ค้าง แล้วคลิกเลือกทีละไฟล์ หรือกดชิปค้างไว้แล้วลากลงมาเพื่อเลือกค่ะ จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Open การสร้างไฟล์ใน Google Drive Google Drive มีความสามารถในการจัดการโฟลเดอร์ จัดการไฟล์ สร้างแบบสอบถาม งานเอกสาร งานนำเสนอ ตารางคำนวณ ภาพประกอบ และอื่นๆ อีกมากมายค่ะ โดยเลือกที่ปุ่ม New ถ้าเลือก New Folder จะเป็นการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ ไฟล์อัปโหลดสำหรับการอัปโหลดไฟล์ต่างๆ เข้าสู่ Drive โฟลเดอร์อัปโหลดสำหรับการอัปโหลดโฟลเดอร์เข้าสู่ Drive Google Docs เป็นการสร้างเอกสารคล้ายกับ Microsoft Word ค่ะ Google Sheets เป็นการสร้างตารางคำนวณคล้ายกับ Microsoft Excel Google Slide เป็นการสร้างเอกสารนำเสนอคล้ายกับ Microsoft PowerPoint ค่ะ Google Forms เป็นการสร้างแบบฟอร์ม แบบสอบถามแบบทดสอบต่าง ๆ Google Drawing เป็นการวาดภาพค่ะ ลักษณะคล้ายกับ p a i n t b r u s Google m y Maps เป็นการสร้างแผนที่แบบปรับแต่งเองบน Google Maps ค่ะ Connect More Apps เป็นการเชื่อมต่อแอปอื่น ๆ กับ Drive ตามที่ผู้ใช้ต้องการ การลบไฟล์ใน Google Drive สามารถลบจากโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์ของ Google Drive ได้โดยตรงค่ะ ไฟล์ที่ถูกลบก็จะซิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ของ Google Drive และจะลบไฟล์นี้ในเซิร์ฟเวอร์ออกให้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้จากหน้าเว็บได้เลยค่ะ โดยที่เราคลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ คลิกที่ไอคอนรูปขยะ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Google Drive ที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง ก็จะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติค่ะ การแบ่งปันไฟล์ใน Google Drive สามารถประยุกต์การแบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปกับการส่งอีเมลที่ต้องการแนบไฟล์ขนาดใหญ่ ๆ ได้ค่ะ รวมไปถึงสามารถอัปเดตไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ ที่ต้องการ แบ่งปันไปให้กับผู้อื่นได้ ซึ่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แบ่งปันนั้น ก็จะถูกอัปเดตตลอดเวลาด้วยค่ะ การแบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยเข้าเว็บของ Google Drive แล้วล็อกอินด้วยอีเมลที่ได้สมัครไว้ มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจะแบ่งปัน คลิกแชร์ รูปไอคอนใช้งานร่วมกัน การแบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้กับบุคคลอื่น ให้ระบุชื่อหรืออีเมลลงในช่องป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมล enter names or email address การตั้งค่าแบ่งปันว่าจะแบ่งปันแบบไหน จะให้สามารถแก้ไขได้ can edit หรือว่าสามารถแสดงความคิดเห็นได้ can comment หรือดูได้อย่างเดียว can view คลิกดันเพื่อยืนยันการตั้งค่าค่ะ กรณีต้องการนำลิงก์ไปแชร์ต่อผ่านทาง Gmail Google Plus Facebook Twitter หรือเครือข่ายสังคมอื่นๆ สามารถคลิกที่ Get Shareable Link เลือก Advanced เพื่อตั้งค่าการแชร์ คลิกเช้งเพื่อตั้งค่า ตั้งค่าการแบ่งปันไฟล์หรือโฟลเดอร์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 on anyone with the link หมายถึงผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์นี้ได้โดยได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ หรือโฟลเดอร์ส่งให้เท่านั้น ส่วนคนอื่นที่ไม่มีลิงก์หรือไม่ได้รับลิงก์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ ผู้เข้าใช้งานไม่จำเป็นจะต้องมี Google Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ เพียงแค่มีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานตัวเรื่องนี้ได้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 เมื่อตั้งค่าตามที่ต้องการแล้วให้เลือกเซฟเพื่อยืนยันค่ะ จากนั้นสามารถคัดลอกนำลิงก์ไปแชร์ผ่านช่องทางต่างๆได้ค่ะ ที่ Link to Share